สวัสดีครับ สวัสดีครับเขื่อนครับ สวัสดีค่ะแม่เขื่อนค่ะอ่าเดี๋ยวเอาหมอนติดกันโป๊กันหน่อยครับวันนี้ติดกันโปงมาก็วันนี้ถ้าเกิดพูดเลยก็เป็นเหมือนเป็นบล็อก 2.0 นะครับ ต่อจากบล็อกที่เกี่ยวกับว่าเขื่อนเปิดตัวกับแม่แล้วก็หลายครั้งเนี่ยเขื่อนสังเกตแล้วว่า เวลาที่เขื่อนไปสัมภาษณ์หรือว่า ไปทำงานแอคทิฟิสต์หรือว่าไปงานสัมมนาอย่างเงี้ยครับผมก็จะเกี่ยวกับเขื่อนเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขื่อนเอง ซึ่งจริงๆแล้วเขื่อนว่าการให้เราคำเอาเนี่ยมันเอฟเฟกมากกว่าตัวเราครับผมมันเอฟเฟกคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาประสบการณ์ของคุณแม่เนี่ยมาใช้ทุกคนฟังค่ะ โอเคนะได้ พร้อมไหมพร้อมอย่างนั้นเขื่อนจะขออนุญาตถามคำถามคุณแม่แบบตรงๆนะคะ คุณแม่ก็ตอบตามสไตล์คุณแม่เลย ตามสไตล์เลยได้แล้วถ้าเกิดใครจะแกลงหรือจะแหกแหกคุณแม่คนเดียวเขื่อนไม่เกี่ยวนะครับ เพราะเราถือว่าเป็นคนสองคนแยกกัน โอเค ก่อนอื่นเนี่ยเขินต้องบอกทุกคนก่อนนะครับ ว่าเขินอันด t i ไฟตัวเองเป็น queer แต่ในที่นี้เดี๋ยวอาจจะเป็นบล็อกอื่น ค่อยอธิบายแล้วกันว่า queer gender คืออะไรนะครับ ก็อาจจะบอกว่าเขินอนคำ out จาก LGBTQ+ community ละกันนะครับ หรือว่าบางทีเขินอาจจะใช้คำง่ายๆว่าเกย์ละกันนะ เพื่อให้แบบ คอนเทนต์มันสั้นลงให้หนังมันจะยาวมาคำถามแรกเลย ยากไหมกับการมีลูกที่มาจาก LGBTQ+ community ครับตอนแรกคิดว่ายาก แต่พอคอมมิตตัวเองลงไปชัดๆ ว่านี่คือลูกเรา เรารักลูกเรา แล้วก็มองเห็นในสิ่งที่เขาเป็น และสิ่งที่เขาทำแล้วก็เข้าใจเขาเพราะว่าที่สำคัญคือเราสองคนแม่ลูกสื่อสารกันตรงไปตรงมามากคุยกันตลอดก็มันก็ไม่ยาก ตอนแรกเนี่ยพอคอนเซปต์นี้มันเข้ามา เท่าที่เคยได้ยินคุณแม่นะ มันเหมือนกับมันรู้สึกว่ามันจะยากอะแต่พอเราเลือกที่จะเหมือนกับเผชิญมันมันกลายเป็นมันไม่ยากใช่ไหมครับไม่ตอนแรกที่คิดว่าจะยากเนี่ย เพราะว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใช่ ถูกต้องในรุ่นของคุณแม่เนี่ย อาจจะมี reference หรือมีให้เห็นหรือว่าคนที่ come out เทียบกับยุคนี้ค่อนข้างน้อยประมาณนี้ป่ะครับใช่ค่ะใช่ แล้วเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสิ่งที่เขื่อนเป็นคือมีความหลากหลายมาก อืมีความหลากหลายมากมต้องใช้เวลานิดนึงที่สำคัญคือเขื่อนเนี่ยเขื่อนกับแม่เนี่ยเราคุยกันตลอดและเขื่อนสื่อสารตรงไปตรงมามากกับแม่ แม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าพอแม่เรียนรู้แล้วแม่เข้าใจแล้วมันไม่ยากนะครับมันก็กลายเป็นว่าแค่เห็นคนที่เรารักมีความสุข และได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็น แค่นั้นเองมีอะไรอีก มากถึงกำลังแค่รู้สึกว่า จริงๆแล้วคำตอบที่ที่แม่ตอบตรงๆเมื่อกี้เคือว่าสุดท้ายแล้วสำหรับเขื่อนพอได้ยินแล้วมันมันค่อนข้างมีนิ่งฟูมันค่อนข้างมีความหมายมากครับคือเราบางทีพวกเราคุยกันสนุกเยอะเพราะเราไม่ได้คุยแบบดีอะไรอย่างเงี้ยพอได้ฟังอะไรอย่างนั้นเขื่อนรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างมีนิ่งฟูเขื่อน คือเลยประมวลผลอยู่ว่าไปเขียนสิ่งที่รู้สึกเดิมคืออะไร ก็เดี๋ยวก็เก็บไปทำหลังบล็อกนะครับ เพราะว่าบล็อกนี้ไม่ใช่เทอราปีของตัวเองแต่เป็นบล็อกที่มาแชร์ประสบการณ์ อย่างที่2เลยหลังจากที่เขื่อนคำเอาท์นะคุณแม่ จากว่าเป็นควียร์เนี่ย เป็นควียร์เจนเดอร์เนี่ย whatever I am อย่างเงี้ย แน่นอนมันมันไม่ได้จบที่เราสองคนนะมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น จากเพื่อนร่วมรุ่นของคุณแม่จากเพื่อนสนิทคุณแม่ จากหลายๆอย่าง เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook แล้วตั้งแต่เขื่อนคำเอาท์เนี่ยเขื่อนลงรูปแบบเปิดเผยเขื่อนมัน a c t i v i s เปิดเผย บางทีก็มีสื่อนำเสนอมีมีเด่นำเสนอออกมาด้วย ซึ่งเพื่อนๆรอบตัวแม่เนี่ยเขาก็เห็นใ่คืออยากรู้ว่ามีฟีดแบ็อะไรกลับมาไหมเยอะมาก เยอะมาก มาอันดับหนึ่งเลยคือทำไมปล่อยให้ลูกทำอย่างนี้ อันดับสองก็คือสอนลูกยังไงลูกถึงกลายเป็นแบบนี้ อื แต่ว่าเราบอกว่าไม่เราไม่ได้ปล่อยลูก เป็นอย่างนี้เขาโตมาเป็นอย่างนี้ เราต่างหากเป็นคนที่ต้องเรียนรู้และทำความรู้จักเขาอืมีหลายอย่างค่ะ แล้วก็มีมีทั้งสนับสนุนและต่อต้านมมีทุกแบบเลย มีทุกรูปแบบแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกอะไร เพราะว่าเราอยู่บนเส้นของความเป็นจริง หลาย ๆครั้งที่ตอบคำถามเพื่อนไปบอกว่าเราโชคดีมากเลยเธอรู้ไหม ลูกเราเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วในสิ่งที่เขาเป็นน่ะเขาเอามาใช้ประโยชน์นะเขามาเป็นแอคทิวิสต์นะเขามาเป็นแบบว่านักกิจกรรมที่มาดูแล LGBT ทั้งหลายเขาสร้างความภาคภูมิใจให้เราเยอะมากในหลาย ๆ เรื่อง ฝุ่นเข้าตาครับเขาก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราหลาย ๆ เรื่องคือเราเล่าไปเลย เรามีแต่ความภาคภูมิใจ เพราะว่า สิ่งที่ลูกเป็นลูกนำมาซึ่งแต่ประโยชน์ทั้งสิ้น แล้วก็นำความสนุกสนานแฮปปี้ มาให้แม่เยอะแยะเลย มีความหลากหลายมาก ความหลากหลายความตื่นเต้นความสนุกสนานครับเพราะฉะนั้นการที่ใครมาพูดอะไรสำหรับแม่แล้ว ไม่มีประเด็น แปลว่าสิ่งที่เคยได้ยินที่คุณแม่อธิบายมาให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ดู YouTube นี้อยู่ฟังอะครับก็คือว่าแม่เลือกที่จะยอมรับแล้ว แล้วก็แม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นดีหรือลบยังไง ก็คือแม่ตัดสินใจที่ว่าเออวันนี้เราเลือกแล้วแล้วผลที่เอกยังไงจะออกมาเนี่ยคือเรายอมรับว่าเรา embrace มันถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่แล้วคืออยากรู้ว่าในวันที่แม่เลือกที่จะยอมรับแล้ว embrace ม มันอะฟีดแบ็ที่กลับมามันเปลี่ยนนะเปลี่ยน การที่เรายอมรับ ยอมรับเลยว่า เออ รูปของฉันมาจาก LGBTQ+ community ฟีดแบ็ของคนที่ เขาไม่เก็ตหรือเขากลับมาเนี่ยมันเปลี่ยนนะ มันมีความตลกอยู่เรื่องหนึ่งคือ อันนี้กล้าพูดเลยนะ เป็นเรื่องส่วนใหญ่ด้วยนะ ตอนแรกๆ ก็จะมาเรียบๆเคียงๆก่อนอ้าวทำไมลูกเป็นอย่างนี้ หรือว่าบอกอ๋อลูกสาวฉันน่ะเหรออุ้ยก็เป็นเงี้ยชอบน่ารักแล้วเขาก็มีความสุขความสดชื่นแล้วเมื่อเขามีความสุขความสดชื่นเขาก็นำความสุขความสดชื่นมาให้เราทุกประการ แล้วพอเราพูดอธิบายอย่างนี้ให้เพื่อนฟังหลาย ๆคนก็บอกอืมจริงเห็นด้วย แล้วก็บางคนเกรงใจไปเลยไม่กล้าพูดต่อ แล้วเขาก็เห็นด้วย แล้วแม่ก็ แม่ก็ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองอะค่ะลูก กับเพื่อนๆ กับญาติพี่น้องกับทุกคน ขอเวลาพิธีกรตั้งสติแค่ห้านาทีครับ ปัสคาราเปิดหรือเปล่าไม่เปิดแต่สวยทั้งชุดแล้วมาตกมาใต้พี่ไม่ได้ไม่ได้นะคะ ต่อ แปลว่ามันเริ่มจากการยอมรับ พอมันการยอมรับแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ย พอเรา embrace ปุ๊บมันดันมี positive มันดันมีพลังงานบวกที่กลับมาที่เรานักกลับไปเนี่ย คนที่เขารับสารเขาได้ reflect กลับมา เขาก็โอ้ใช่เกิดการยอมรับมากขึ้นไปอีก ใช่แม้ว่ากว่า 50%ของเพื่อนแม่และคนรอบตัวยอมรับในสิ่งที่เป็นครับยอมรับแม่ด้วยที่ว่าทำไมมีความสุขและเข้าใจลูก ยอมรับลูกในสิ่งที่ลูกเป็นด้วย จริง ๆ ตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราสองคนแม่ลูกชายกันตรงเนี้จริง ๆมันไม่ a p p ก ใครเลยมันอัพพลายกับเราสองคน เราสองคนเท่านั้นเราแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าในชีวิตของเราสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นแม่ลูกที่ค่อนข้างสนิทกันเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับผม เผื่อที่ออกไปแล้วมันจะหลายๆ คนอาจจะได้เอาประสบการณ์เนี่ยมาอัพพลายกับตัวเอง หรือว่าได้มองมุมต่างบ้างกับคนที่เขาไม่เข้าใจ จริงค่ะจริงอันนี้แม่เห็นด้วยเพราะว่าในครอบครัวที่อย่างอย่างเอาง่าย ๆ ว่าอย่างเจนแม่อย่างเงี้ยกับเจนลูกอย่างเงี้ย มันจะต้องมีหลายครอบครัวมากที่ว่ามีหลายคนที่บางคนเกิดความขัดแย้งในใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น แต่แม่ไม่มีปัญหานั้นแล้วก็ยิ่งพอยิ่งสื่อสารกันมากเท่าไหร่ยิ่งคนพบลงไปมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งรู้ว่าโอ้การเปิดใจยอมรับเนี่ย มันเป็นกุญแจดอกสำคัญของทุกสิ่งเลย คำถามต่อมาที่กระดาษหาคุณแม่ ในโลกของคุณแม่เนี่ย มันมีการเปิดตัว แล้วมันมีการรูดหลุดอะไรเงี้ย ก็อาจจะเป็นอีก process หนึ่งแล้วอีก process หลังก็คือตอนที่เขื่อนมาทำเรื่อง activist เนี่ยรณรงค์การที่เขื่อนเชื่อว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็น genderless เนี่ย แล้วเขื่อนเริ่มใส่กระโปรงใช้ชีวิตประจำวันใส่กระโปรงในลอนดอนใส่กระโปรงไปเรียนอย่างเงี้ย ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับ ตอนแรกงงค่ะ เอาแบบจริงนะแม่แม่จริงใจนะตอนแรกหนึ่งงง ไม่เข้าใจที่แม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าเราคุยกันว่าคือคืออย่างอย่างแม่จะไม่มีความรู้เยอะตอนแรกว่าข้อแตกต่างในเกย์ในเลสเบี้ยนในทุกทุกอย่าง LGBT เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงพอเคื่อนใส่กระโปรงปุ๊บอ้าวไหนว่าเป็นเกย์ทำไมใส่กระโปรงเอ๊ะหรือว่าเป็นสาวประเภทสองหรือว่าอะไรคือเป็นอะไรนะไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าเป็นอะไร แต่ว่าก็กลับไปที่เรื่องสื่อสารอีกสื่อสารกันตรงไปตรงมาก็คุยกันตลอดใช่ก็ ลยค่อย ๆ เรียนรู้แล้วก็ค่อย ๆ เข้าใจทีละนิดก็ไม่แปลกใจนะ กับชอบเพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาใส่อะเครื่องประดับที่เอามาใส่แบ่งกันใส่แบ่งกันใส่แย่งกันจริงไม่แล้วคือตอนนี้นะคือเวลาเคินแบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเคินเห็นแบบเออชอบไข่มุกอันนี้สวยจังเลย ซื้อให้แม่ดีกว่าก็ซื้อมาก็ใส่เองก่อน แล้วให้คุณแม่ หรืออย่างวันเนี้ยครับมีน้องเขาส่งมาแบบว่าเออ support LGBTQ plus community นะคะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่เขื่อนแม่เห็นปุ๊บแม่บอกแม่ขอเขินก็บอกว่าได้ค่ะแม่แต่ว่าขอหนูใส่ก่อนนะคะ นนี้สวยค่ะ สวยนี่คือก็ชอบมากอันนี้ก็ชอบมากนะครับ พอออกมาเป็นแนวว่ารนรงว่าเรื่องเสื้อผ้าเจเนเรสเนี่ยออกมาปุ๊บก็มีการงง ก็อ่านใหม่ลวต้องตั้งโจทย์ทำทำความเข้าใจใหม่ทำกันบ้านกันองกแลทุกวันหละตอนนี้เรารู้สึกยังไงครับเรารู้สึกสนุกเพราะว่าทุกๆวันตื่นมาตอนเช้า เราต้องมาดูว่าวันนี้ลูกเราจะมารูปแบบไหน เสื้อผ้าเป็นยังไงแล้วก็มีไอเดียอะไรมานำเสนอรู้สึกสนุกมากอืม จริงๆเคยรู้สึกเคยรู้สึกภูมิใจนะ รู้สึกภูมิใจเขินเคยรู้สึกว่าเขินค่อนข้างโชคดีที่เกิดมาใน ที่จริงไม่ใช่ ไม่ต้องใช้คำว่าคุณแม่อย่างเดียวครับผมต้องใช้คำว่า ครอบครัวที่มีน้องคุณลุงทุกคนเลยครับญาติพี่น้องหลายคนที่ค่อนข้างสปอร์ตและเชื่อเชื่อในสิ่งที่เขินเป็น เวลาเขินใช้คำว่าเชื่อเนี่ยคือเขินเขินไม่ได้เชื่อเรื่อง LGBTQ+ อย่างเดียวนะครับเขินเชื่อเรื่อง equality เขินเชื่อเรื่อง ความเท่าเทียมในทุก ๆ อย่างในชีวิตในโลกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นั่งคุยอะไรอย่างนี้นะแบบคุยแบบขนาดเนี้ยเราจะคุยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเราไม่ได้คุยแบบดีฟลงไปอย่างเงี้ยเราจริงๆการที่เขินจริงๆเขินเป็นคนร้องไห้ยากมากนะเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้สิ่งที่เราได้คุยกันค่อนข้างมีความหมาย ค่อนข้างมีที่ผูกกับเขิน แม่ก็แค่ตรงไปตรงมาลูกแล้วนั่นคือสิ่งเดียวที่เขินขอคุณแม่ทำได้ไหมเขินบอกว่าแม่เออ ถึงเวลาแล้วเขินว่าที่พาร์ททูจะมาแล้วเขินไม่บรีฟแม่เขินอยากให้แม่ตอบที่แม่อยากตอบจริงๆเลยอืมอันนี้จริงๆ ตรงไปตรงมาทุกอย่างเราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลย กลัวไหมลูกชายเนี่ยใส่กระโปรงออกไปข้างนอกบ้านสู้เพื่ออีควอลิตี้เขินเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแล้วทำอะไร ขยับยังไงก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดกลัวไหมแล้วคุณแม่ก็รู้ว่าเขินเนี่ยโดนเดฟเทรสโดนคนส่งมาขู่ฆ่าโดนเฮสติชโดนอะไรตลอดเพราะสู้ในสิ่งที่เขินเชื่ออย่างเงี้ย กลัวไหมกลัวอะไรไม่ไม่กลัวเขื่อนจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรคือไม่กลัวเลยครับ ไม่กลัวเลยเพราะรู้รู้เส้นลูก แต่กลัวไอ้คนที่มันไม่เข้าใจมากกว่ากว่าว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้มาแบบไหน แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ในในแง่ของเอ่อบนบนอินเทอร์เน็ต หรือว่าในแง่ของวาจา ในแง่ของการแสดงออก ก็ก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่า รู้ว่าลูกจะแฮนด์ลยังไง รู้ว่าลูกจะตอบโต้กลับยังไงครับรู้ว่า ว่าจะสื่อสารยังไง แต่แม่ก็กลัวพวกที่แบบประชิดตัวประทะตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมีกลัวบ้าง มีกลัวบ้างเล็กน้อย ไม่ไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับก็คือว่าอย่างที่เหมือนคุณแม่พูดตอนแรกอะคุณแม่เลือกที่จะยอมรับแล้วใช่ไหมใช่เขินก็เลือกที่จะเดินมาทางเนี้ย แล้วก็สู้เพื่อสิ่งที่เขินเชื่อ แล้วก็สิ่งที่เขินเป็นด้วย เพราะฉะนั้นเขินเรียชัวคุณแม่ได้ว่าไอ้ตรงที่คุณแม่กลัวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขินดูแลตัวเองได้ แล้วลูกแม่ไม่ได้ผอมบางขนาดนั้น เดินไปนี่จะกระแทกทุกคนอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้การนั้นเรื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผม แล้วก็มีเราคุยกันตลอดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องน่ากลัวแน่นอน มุมมองคุณแม่เปลี่ยนนะจากวันที่แบบเออลูกฉันเป็นเกย์จนมาถึงวันที่แบบ วันนี้เรานั่งคุยกันแล้วแบบเออสรุปยังไง แล้วเันบอกแม่ว่าเออแม่เคยเป็น identify as queer นะแบบ asexual ด้วยเคยรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยแบบ genderless ด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงตอนเนี้ยว่าทำไมมันกว้างขนาดเนี้ยตอนแรกๆก็รู้สึกมันไม่งงอ่ะมันไม่ใช่งงแต่มันมีความรู้สึกว่าตายแล้วมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลย แล้วก็ต้องค้นหาแล้วก็ต้องพยายามตามให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่เพื่อลูกเราคนเดียวนะเพื่อที่ว่า เวลามองเห็นไปที่คนอื่นแล้ว มันเกิดความเข้าใจด้วย คือการเข้าใจอันเนี้ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง เราไม่ได้ทำเพื่อลูกเราด้วย เราทำเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นของชีวิตของตัวเองด้วย เพื่อที่จะอัพพลายกับคนอื่น ลูกคนอื่น คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนทำงานพี่น้องทุกอย่างประมาณนี้ป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆและคนรู้จักที่มีปัญหาและไม่เข้าใจ ในสิ่งที่ลูกเป็น ในสิ่งที่ลูกของเขาเป็นนะเราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประตูที่เป็นทางออกของเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ถามไถ่มาเราก็เล่าให้ฟังแต่ก็อย่างที่บอกเป็นจากประสบการณ์เราเนาะประสบการณ์เราก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีมาเหมือนกันใช่ใช่เอาแค่ว่าเราเล่าเรื่องของเราว่าเป็นยังไงเท่านั้นเองคนถามมาเยอะไหมเยอะมากคำว่าเยอะมากก็ไม่ใช่แบบมีไม่เป็นร้อยนะ แต่หมายความว่าสำหรับแม่ในกลุ่มเพื่อนที่มีเนี่ยมีแน่นอน คือลูกลูกเขาก็ลูกเขาเป็นเขากำลังเจอคอน FLICT อันนี้ในครอบครัวของเขาใช่ไหมใช่ แล้วคราวนี้เขื่อนเป็นเขื่อนเป็นภาพใหญ่ที่สุดตอนนี้เพราะว่าเขื่อนใช่ว่าเขื่อนอยู่ในสื่อใช่ไหมคะแล้วในกลุ่มแม่เนี่ยใครๆก็จะมองว่าโอ้แม่เนี่ยยอมรับลูกได้แต่เขาว่าทำใจไม่ได้เขาจะทำยังไงดี แต่แม่ก็เราไม่มีสิทธิ์ไปไปสอนไปอะไรเขาเราเราก็แค่ไปเล่าให้เขาฟังว่าให้ของฉันเนี่ยฉันทำอย่างนี้แล้วฉันเป็นอย่างนี้แต่เราพูดเรายอมรับใช่ไหมว่า I you acknowledge ว่าเนี่ยเกิดขึ้นกับฉันใช่ไหมใช่ความรู้สึกของฉันเกิดขึ้นกับฉันของฉันเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุยกันมาขนาดนี้กลับไปถามคำถามแรกเลยอะมีลูก ที่มาจาก LGBTQ+ แล้วเป็น activist ขนาดเนี้ยยากนะไม่ยาก ไม่ยากเลยเอาแบบเอาคำเอาคำตอบแบบเฉยๆนะตามสไตล์เชยฉยที่สุดก็คือว่าล้ลูกก็คือลูก ลูกจะเป็นอะไรก็เป็นลูก วันนี้สิ่งที่ขันอยากจะฝากในมุมของเคนละกันนะ แล้วเดี๋ยวเรามามุมของคุณแม่สิ่งที่ขันอยากฝากคือสุดท้ายแล้ว ว่าคำว่าเกย มันเป็นอีกหนึ่งคำจำกัดความที่เราเอามาครอบอะไรในสิ่งที่ไม่ได้เป็นชายหรือหญิงนะครับ จริงๆแล้วอย่าลืมนะครับ ว่ามันมี LGBTQ มี lesbian LG g bisexual transgender ไม่ว่าจะเป็น transgender man หรือ transgender woman นะครับ queer แล้วที่มันมี plus เนี่ย เพราะมันมีอีกเยอะเลยมี I มีอะไรอย่างนี้เข้ามาเต็มเลยครับ ผมฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเราเปิดใจแล้วมันมีมากกว่านี้อีกมันมีกว้างไปอีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึงที่เขื่อนากจะฝากไว้เรื่อง come out นะครับก็อย่างที่บอกคนถามเขื่อนเยอะมากเรื่องนี้ว่าพี่เขื่อนคะ come out out อะไรยังไงตอนไหนดีครับเขื่อนขอยืนยันคำตอบคำตอบเดิมนะครับ เราคำ m e out ต่อเมื่อเราพร้อม เพราะถ้าเกิดเราคำ m e out แล้วเราไม่พร้อมเนี่ย แล้วมันเกิดมีอะไรที่มันเป็น slash back ขึ้นมาเนี่ย คนที่ต้องรับก็คือเราต่อไป นั่นก็อีกเนื้อหาหนึ่งที่ว่าทำไมถึงอยากมาคุยวันนี้ว่าจริง ๆแล้วเนี่ยการมีลูกเป็น LGBTQ+ community เนี่ยยากไหม คุณแม่มีอะไรอยากฝากบอกวันนี้ครับ ก็อยากจะบอกว่าบนเส้นของความเป็นแม่เป็นลูกนะคะก็อย่าไปมองว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วเลือกทางเดินเพศที่ไม่ได้ตรงกับเพศสภาพเนี่ย ให้มองซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า ่าเขาก็เป็นหนึ่งบุคคล เป็นปัจเจกบุคคล นั่นคือลักษณะของเขา นั่นคือความเป็นไปของเขา มันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมาก ก็ก่อนที่ก่อนตายซึ่งเชื่อวันนี้ตายแล้ว รักแม่นะครับรักลูกค่ะไปเดี๋ยวเราล้างเพื่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยว ถ้าอยากดูอะไรกับเขื่อนกับคุณแม่อีกนะครับ ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่า อยากให้เขื่อนกับคุณแม่เนี่ยมาแชร์คอนเทนต์ประมาณไหนอยากคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยบอกได้เลยครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขื่อนก็โฟกัสรณรงค์เรื่องเนี่ยแหละครับเป็นแอคทีฟิสต์ของ LGBTQ+ แล้ะครับวันนี้เดี๋ยวเขื่อนกับคุณแม่ขอตัวก่อนละกันนะครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบายแม่เอามือไปก่้อนนะอย่างเงี้ยบ๊ายบายไปไปลุกลุก ขอเวลาพิธีกรตั้งสติแค่ห้านาทีครับพิธีกรแบบเล็บแต่ชัดตอนนี้ โอเค ต่อเลยนะ พร้อมไหมมุสคาราเพื่อนบ้างไม่เพื่อนเราจะเราจะเนื้อออกไหมครับเราจะเตอร์ปีจะอะไรยังไงก็ได้แต่เราก็ต้องสวยด้วยนะครับ